you ใบตองมาพร้อมกับกลิ่นหอมๆของกล้วยชนิดหนึ่ง ไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมจ๊ะว่ากล้วยอะไรถูกต้องแล้วจ้า กล้วยหอมนั่นเอง วันนี้เราจะมาถามให้รู้ลึกๆ เกี่ยวกับเรื่องของกล้วยหอมกันไปเลยจ้ะเห็นเขาบอกกันว่า กล้วยหอมไทย ใครๆก็อยากกินงั้นช่วยบอกใบตองหน่อยเถอะว่า ถ้าใบตองอยากปลูกกล้วยหอมกับเขาบ้าง ต้องเริ่มจากอะไรจ๊ะแล้วที่เขาบอกกันว่า กล้วยหอมเนี่ยปลูกแล้วจะรวยจริงไหมล่ะจ๊ะเนี่ย การในการปลูกกล้วยหอมเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือต้องเริ่มเรื่องจากการเลือกพื้นที่ก่อน เพราะกล้วยหอมเนี่ยเป็นพืชที่การดูแลรักษาเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดละออกว่ากล้วยชนิดอื่น ๆ เริ่มตั้งแต่การเลือกพื้นที่ค่ะ เลือกพื้นที่เราต้องเลือกที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง ถ้าดินเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ไม่มาก ก็สมควรที่จะเพิ่มอินทรีย์วัตถุลงไปในดินก่อน เวลาเลือกพื้นที่ก็ควรจะดูด้วยว่าพื้นที่ตรงนี้ เคยมีประวัติว่ามีลมที่มีความรุนแรงพัดผ่านหรือเปล่า ควรจะเลือกพื้นที่ที่มีใกล้แหล่งน้ำ หรือว่ามีชลประทานผ่านด้วยค่ะ เพราะว่าถ้ากล้วยเกิดขาดน้ำ ก็จะชะงักการเจริญเติบโตจนถึงตายได้ ปลูกแล้วรวยหรือเปล่าเนี่ยมันก็มีทั้งใช่และไม่ใช่ค่ะ ตลาดกล้วยหอมเนี่ย มีอยู่แล้วความต้องการเนี่ยค่อนข้างสูงโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศนะคะแม้กระทั่งญี่ปุ่น มีความต้องการมากถึง 7,000 ตันต่อปี แต่ว่าเราอะไม่สามารถผลิตกล้วยที่มีคุณภาพ แล้วก็มีปริมาณที่สม่ำเสมอตลอดปีส่งป้อนให้กับตลาดได้อะค่ะ ใบตองอยากรู้ว่าการดูแลต้นกล้วยหอมเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างจ๊ะ เราต้องใส่ปุ๋ยอะไรบ่อยแค่ไหน การรดน้ำควรทำยังไง แล้วการดูแลเรื่องวัชพืชให้กล้วยหอมต้องทำยังไงบอกหน่อยเถอะจ้าจ้า น้องใบตองสำหรับในเรื่องของการดูแลกล้วยหอมนะคะ เราจะต้องเริ่มตั้งแต่วิธีการปลูกนะคะ เวลาเราจะปลูกเนี่ยเราต้องเลือกหน่อพันธุ์ เป็นหน่อใบดาบนะคะ มีลักษณะที่โคนอวบอ้วนนะคะ แล้วก็ใบเนี่ยเรียวเล็กอายุไม่มากเกินไปนะคะ ซึ่งจะเป็นหน่อที่ มีอาหารสะสมและก็พร้อมที่จะเจริญเติบโตหลังจากที่เราไปปลูกแล้ว แล้วหลังจากการปลูก เราก็จะต้องให้น้ำจนกว่าต้นหน่อกล้วยเนี่ยจะออกรากตั้งตัวได้ 2-3 เดือนเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ย หลักการของการให้ปุ๋ยก็คือจะต้องให้ปุ๋ยทีละน้อย แต่บ่อยครั้งก็สามารถเอาจำนวนครั้งที่จะให้ต่อฤดูการปลูกเนี่ยหารดาวได้เลยค่ะ อัตราที่ให้เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ราวๆ1กิโลกรัมต่อต้นต่อปีค่ะ ปุ๋ยที่ให้ระยะแรกก็จะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอ พวก15 15 15 หรือ16 16 16 ผสมกับปุ๋ยยูเรียหรือที่เรียกว่า 4600นะนะคะอัตรา 1 ต่อ1นะคะ6-7เดือนไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นระยะที่กล้วยเนี่ยจะเริ่มสร้างดอกพัฒนาทางเรื่องดอกและเครือ เพราะนั้นปุ๋ยก็ควรจะเปลี่ยนไปเป็นปุ๋ยที่บำรุงดอกและผลนะคะ ก็จะมีสูตร 13 13 21 หรือ 8 24 24 ก็ได้ค่ะ ในเรื่องของการดูแลวัชพืชนนะคะ เนื่องจากวัชพืชอ่ะจะเป็นพืชที่เกิดเกิดขึ้นในแปลงของกล้วยนะคะ แล้วมันก็จะเจริญเติบโต แย่งน้ำแย่งอาหารของกล้วย เพราะนั้นเราก็ควรจะมีการจัดการค่ะ ถ้าเป็นไปได้นะคะ ก็ควรใช้วิธีตัดมากกว่าที่จะใช้สารกำจัดหญ้าที่เราตัดวัชพืชที่เราตัดไปเนี่ยอยู่ในแปลงมันก็จะสามารถย่อยผุพังเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นอาหารให้กับต้นกล้วยแล้วก็เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินได้ค่ะ กล้วยหอม เป็นผลไม้ล้มลุกที่มีลำต้นเดี่ยว ตั้งตรง มีลักษณะกลมๆ มีกาบเปลือกหุ้มล้อมรอบ มีผิวลื่นเรียบ มีสีเขียวปนสีน้ำตาล มีก้านใบใหญ่ตรงกลาง มีใบแบนยาวใหญ่ ล้อมรอบ ปลายใบบนแผ่นใบเรียบมัน ด้านบนมีสีเขียวสด ด้านล่าง มีสีเขียวเข้ม ผลมีลักษณะกลมๆทรงรี ยาวใหญ่ เรียงอยู่ในหวีคล้ายพัด มีผิวลื่นเรียบ ผลอ่อนเปลือกจะมีสีเขียว ผลสุกแก่ เปลือกจะมีสีเหลือง ข้างในจะมีเนื้อสีขาวเหลือง มีเนื้อนุ่มและรสชาติ หวานหอมสำหรับการดูแลรักษาต้นกล้วยหอมนั้น เดือนที่ 1 เป็นช่วงเวลาที่ต้องคอยดูแลให้ลำต้นแข็งแรง และให้รากเต็มหลุมโดยควรพรวนดินและเติมปุ๋ยมูลวัว เดือนที่3ถึง4เป็นช่วงที่หน่อเริ่มแตกออกมา ให้ตัดหน่อทิ้ง แล้วปล่อยให้หน่อกล้วย คอยช่วยพยุงต้น เดือนที่5ถึง6ให้คัดแยกหน่อกล้วยรอบๆ ต้นหลักออก เหลือไว้แค่ 2 หน่อก็พอ เก็บไว้พยุงต้นหลัก ส่วนหน่อกล้วยที่คัดแยกออกมา สามารถนำมาลงปลูกในพื้นที่ใหม่ได้ เดือนที่7พรวนดินใส่ปุ๋ยเพื่อให้ผลผลิตที่ออกมา ใหญ่และรสหวาน เดือนที่ 8 กล้วยหอมจะออกปลีกล้วย เดือนที่ 9 ช่วงนี้ต้องหมั่นคอยดูแลเครือกล้วย ด้วยการหาไม้มาค้ำยันไม่ให้ลำต้นหักเพราะกล้วยหอมมีเครือที่ใหญ่และหนักมาก จากนั้นรอจนกระทั่งพร้อมที่จะตัดได้ครับ ใบตองเคยเห็น เขาเอาถุงมาคลุมกล้วยด้วยนะจ๊ะเขาคลุมทำไมเพื่ออะไรเหรอจ๊ะคลุมแล้วจะได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแค่ไหน ถ้าไม่คลุมแล้วจะเกิดอะไรขึ้น โดยปกติชาวบ้านเขาจะเรียกว่าการห่อเครือ เป็นการป้องกันไม่ให้กล้วยเนี่ยเกิดแผลทั้งจากการเเสียดสีจากใบ ใบที่อยู่ข้างๆนะคะ หรือว่าป้องกันมแมลงไม่ให้เข้าไปทำลาย เพื่อที่จะให้ได้กล้วยเนี่ยได้ผิวสวย คือไม่ใช่คุมถุงอย่างเดียวนะคะ น้องใบตองเขาจะเอาแผ่นโฟมหรือแผ่นรองกันกระแทกเนี่ยแทรกไประหว่าง หวีด้วยอะค่ะ ทุกหวีเราก็จะมีการฉีดสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชฉีดยาไปแล้ว พอแห้งแล้วเราถึงจะคลุมอะค่ะ ถ้าเราไม่ห่อเครือนะคะ เราอาจจะได้กล้วยที่ผิวไม่สวย มีร่องรอยการทำลายของแมลง หรือว่าเวลาลมพัดลมโยกต้นเนี่ยนะคะ มันก็จะทำให้ก้านใบหรือใบเนี่ยไปเสียดสีกับผิวกล้วย เราอาจจะมองว่านิดหน่อยไม่เป็นไร แต่พอถึงเวลากล้วยสุกขึ้นมาเราจะเห็นเลยค่ะว่ามันจะเป็นคราบผิวมันจะไม่เนียนสวย เราจะได้แต่กล้วยที่ทานอร่อย แต่ไม่ได้กล้วยที่ได้ความสวยงามค่ะอ๋อแบบนี้นี่เอง แต่ถ้าคิดจะปลูกกล้วยหอมก็ต้องรู้ให้ทันเรื่องโรค และมแมลงศัตรูพืชกันหน่อยแล้วเจ้ากล้วยหอมเนี่ยมีโรคอะไรที่ต้องระวังบ้างจ๊ะช่วยบอกวิธีการป้องกันให้ด้วยจ้า ศัตรูของกล้วยหอมนะคะ ก็จะเหมือนกล้วยไข่ค่ะ ก็คือเป็นโรคซิกาโตกาหรือว่าโรคใบขีดหรือใบจุดเหมือนกันนะคะ วิธีการป้องกันนะส่วนใหญ่ตัวโรคเนี้ยจะเข้าทำลายกล้วยหอมช่วงใบแก่ค่ะ ใบแก่ก็คือใบที่อยู่ข้างล่าง เพราะนั้นในช่วงที่เราเห็นเนี่ยก็สามารถที่จะตัด แล้วก็เอาไปทำลายนอกแปลงได้ เพื่อที่จะให้มันไม่เป็นแหล่งสะสมและโรคอยู่ภายในแปลงของเราค่ะอืมแกจะไม่ได้กินกล้วยหอมของฉันหรอกเจ้าศัตรูพืช มาถึงเรื่องของการเก็บเกี่ยวกันบ้าง ใบตองอยากรู้ว่าการเก็บกล้วยหอมที่ถูกวิธีต้องทำยังไงจ๊ะเก็บยังไงให้ได้ผลที่สวยและราคาดีละจ้ะเนี่ย ในการเก็บเกี่ยวกล้วยนะคะ ก็จะเหมือนกับการเก็บเกี่ยวกล้วยธรรมดาก็คือ ต้องตัดเครือด้วยความระมัดระวัง ขนย้ายออกด้วยความนุ่มนวลนะคะ จะต้องมีใบตองหรือว่ามีวัสดุที่กันกระแทกเนี่ยปูรองพื้นทุกครั้งที่เรา อยากเอากล้วยวางไว้ที่ไหน ไม่ว่าจะบนรถที่ขนย้าย หรือว่าแหล่งรวมผลผลิตต่าง ๆ ไม่ว่าจะปลูกกล้วยพันธุ์ไหนก็ต้องเอาใจใส่ดูแลให้ถูกวิธี เพราะถ้าผลผลิตในสวนของเราดีก็เป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งเดี๋ยวนี้กล้วยหอมไม่ได้ปลูกกันแค่เพื่อบริโภคในครัวเรือนเท่านั้นนะครับ ปัจจุบันกล้วยหอมกลายเป็นสินค้าส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ wow. ทำให้ราคาผลผลิตสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากชื่อเสียงที่ดีเกี่ยวกับผลผลิตของไทย ทั้งเรื่องความปลอดภัย ไร้สารเคมี และสารพิษตกค้างปนเปื้อน ทำให้กล้วยหอมของไทยได้รับความนิยม และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยเฉพาะในตลาดประเทศญี่ปุ่นครับ โอ้โห กล้วยหอมไทยเจ๋งไปเลยจ้า แล้วถ้าใบตองอยากปลูกกล้วยหอมเพื่อส่งออกไปขายต่างประเทศบ้าง ต้องทำยังไงบ้างเอ่ย มาตรฐานของกล้วยหอมส่งออกมีอะไรบ้าง ราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่ แล้วตลาดกล้วยหอมในเมืองไทยอยู่ที่ไหน ราคาขายในบ้านเราอยู่ที่เท่าไหร่จ้า แต่ถ้าสมมุติเป็นการส่งออกแล้วเนี่ยสำหรับกล้วยหอมเขาจะมีการปาดดูเนื้อข้างในนะคะ ถ้าเนื้อข้างในเนี่ยเป็นสีเหลืองเขาก็จะคัดออกเลยค่ะ เนื้อข้างในจะต้องยังคงขาวอยู่ ถ้าเนื้อข้างในเป็นสีเหลืองแสดงว่ากล้วยเริ่มสุกแล้ว มันภายในไม่เกิน 2 วันกล้วยก็จะผิวเหลืองสุก ผู้ซื้อส่งออกเขาต้องการผลผลิตจากแปลงที่ได้รับรอง ระบบการผลิตก็จะเรียกว่า GAP หรือ Good Agricultural Practice นะคะเราสามารถที่จะไปขอลงทะเบียน กับทางสำนักงงานเกษตรอำเภอหรือเกษตรจังหวัดได้นะคะ และขั้นตอนรายละเอียดต่างๆ ก็สามารถสอบถามได้ที่สำนักงงานเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัด หรือหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรทั่วทั้งประเทศได้ค่ะ ตลาดกล้วยหอมของประเทศไทยนะคะสำหรับตลาดส่งออกเนี่ยมีแหล่งใหญ่ ๆ เลยแล้วก็สำคัญก็คือจีนกับญี่ปุ่นค่ะ แต่คราวนี้ตลาดญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะมีความต้องการสูงปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 7,000 ตันต่อปี ซึ่งจนปัจจุบันเราก็ ยังส่งได้แค่อยู่ในเกณฑ์พันถึงพันถึงพันห้าร้อยตันต่อปีเท่านั้นเองค่ะ วันนี้ใบตองได้ความรู้เรื่องกล้วยหอมเพียบเลย ต้องขอกราบงามๆเลยนะจ๊ะ แต่ขอบอกเลยว่า ความอยากรู้ในเรื่องกล้วยของใบตองยังไม่หมดแน่นอน แต่ตอนนี้ขอตัวไปปลูกกล้วยหอมส่งออกก่อนดีกว่านะจ๊ะ กล้วยหอมเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ทั่วทุกภูมิภาค ปลูกได้ทุกฤดู เป็นพืชที่ทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี สามารถเจริญเติบโตได้ในดินทุกชนิด เป็นพืชเศรษฐกิจขายได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ รับรองว่า ทำเงินได้งามๆแบบกล้วยๆ ให้เกษตรกรได้เลยจ้า ขอบอก และสาระดีๆ ที่เรานำมาฝากในตอนนี้ก็คือ บางคนอาจจะเคยได้ยินว่า แม้แต่ดินที่เลว ก็ยังปลูกกล้วยได้คำนี้จริงหรือไม่ ไปหาคำตอบกันเลยครับ